you. AT for English โมดูล2คอมพิวเตอร์ ช่วยการเรียนรู้ภาษาแบบมัลติมีเดีย และการประเมินคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษา การประเมินโปรแกรมคอลสวัสดีค่ะ ดิฉันจริยาลิมจิรจลาดค่ะ เป็นพิธีกรที่จะมาดำเนินรายการในวันนี้นะคะ ปัจจุบันผู้เรียนภาษาใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ครูผู้สอน นักวิจัย และนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่างพยายามสรรหาคอที่สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้เรียนกลุ่มนี้ แต่คำถามก็คือเราจะเลือกโปรแกรมคอมาใช้ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไร วันนี้เรามาคุยกับดรสริญญา ถึงวิธีการเลือกโปรแกรมคอกันดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะ อาจารย์ การเลือกใช้โปรแกรมคอมาให้ผู้เรียนใช้เขาวัดจากอะไรคะ สวัสดีค่ะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาแนวทางและเกณฑ์ในการประเมินคอโดยมีจุดประสงค์หลัก เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอนภาษาเกณฑ์การประเมินคอควรพัฒนาจากหลักเกณฑ์ 3 ประการคือ หลักเกณฑ์ที่ 1 คือเกณฑ์ด้านทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กับสภาพทางการเรียนที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2เกณฑ์ในการประเมินคอต้องช่วยในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ว่าช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือไม่ นอกจากนี้ควรเป็นเกณฑ์ที่ออกแบบ โดยยึดทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 หรือภาษาต่างประเทศ เพราะเป็นการเรียนที่มีลักษณะเฉพาะ ต่างจากการเรียนภาษาที่ 1 หลักเกณฑ์ที่ 2 คือ เกณฑ์ด้านแนวปฏิบัติในการนำเกณฑ์ไปใช้ หรือการระบุทฤษฎีที่ใช้ในการประเมิน นั่นหมายความว่าเกณฑ์ในการประเมินคอที่ดี ควรเป็นเกณฑ์ที่ให้คำอธิบายหลักการออกแบบ หรือวิธีการนำเกณฑ์ไปใช้อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้นำเกณฑ์ไปใช้สามารถเข้าใจขั้นตอนการประเมินได้อย่างท่องแท้ และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม หลักเกณฑ์ที่ 3 คือ เกณฑ์การประเมินและทฤษฎีที่นำมาใช้ ต้องสามารถใช้ประเมินได้ ทั้งตัวโปรแกรมคอเอง และงานหรือ Task รวมทั้งกิจกรรมหรือ Activity ที่ครูผู้สอนกำหนดขึ้น เพื่อประกอบกับการใช้โปรแกรมคอนั้นๆ ในที่นี้อาจเป็นการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างทำกิจกรรม ซึ่งการประเมินคอดังกล่าว สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ตามตารางนี้ ก็คือระดับที่ 1 ประเมินที่ตัวโปรแกรม call ตัวอย่างคำถามในการประเมิน เช่นโปรแกรม call ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้ผ่านการเจรจาหาความหมาย หรือ negotiation of meaning หรือไม่ วิธีการประเมินจะใช้การประเมินตามเกณฑ์ ระดับที่ 2 ประเมินตัวงานหรือกิจกรรมที่ครูผู้สอนกำหนดขึ้น ตัวอย่างคำถามในการประเมิน เช่น กิจกรรมคอที่ผู้สอนจัดขึ้น มีความยืดหยุ่น และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ และเรียนรู้ผ่านการเจรจาหาความหมายหรือไม่ ซึ่งวิธีการประเมินจะประเมินตามเกณฑ์ค่ะ ระดับที่3ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างทำกิจกรรม ตัวอย่างคำถามในการประเมินเช่น ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้ผ่านการเจรจาหาความหมาย ระหว่างร่วมกิจกรรมคอ หรือไม่ วิธีการประเมินจะใช้การสังเกตและการทดสอบ แล้วในปัจจุบัน มีเกณฑ์ที่เราสามารถ นำมาปรับใช้ในการประเมินได้เลยหรือเปล่าคะ มีค่ะ ปัจจุบันเกณฑ์การประเมินโปรแกรมคอที่ใช้อย่างแพร่หลาย แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือการประเมินคอทั่วไป และการประเมินคอแบบมัลติมีเดีย ค่ะเรามาเริ่มที่การประเมินคอแบบทั่วไปกันก่อนดีกว่านะคะ ดีเลยค่ะ เกณฑ์การประเมินคอทั่วไป สร้างจากการทบทวนวรรณกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่เสนอเกณฑ์นี้คือ Carol A. Chappell ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอและการเรียนรู้ภาษาจาก Iowa State University เขาได้นำเสนอเกณฑ์ในการประเมินคอ6ข้อคือ ความเป็นไปได้ในการเรียนรู้ หรือ language learning potential ความเหมาะสมกับผู้เรียน หรือ learner fit การมุ่งเน้นความหมาย หรือ meaning focus การใช้ภาษาในสถานการณ์จริง หรือ authenticity การให้ผลทางบวก หรือ positive impact และการสามารถนำไปใช้ได้จริง หรือ practicality อย่างข้อแรกความเป็นไปได้ในการเรียนรู้ language learning potential จะวัดขอบเขตของกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษา หรือ language learning มากกว่าการใช้ภาษาหรือ language use จุดเด่นของกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา คือ กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นรูปแบบภาษาหรือ focus on form โดยกิจกรรมการเรียนต้องคำนึงถึงปฏิสัมพันธ์ ผลลัพธ์ ข้อจำกัดด้านเวลา สื่อที่ใช้ และการให้การสนับสนุนของโปรแกรมและผู้สอน เกณฑ์ข้อที่ 2 ความเหมาะสมกับผู้เรียน หรือ learner fit จะให้ความสำคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล หรือ individual differences ในด้านพื้นฐานทางภาษา ผู้สอนควรเลือกโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนบทเรียนที่เหมาะสมกับระดับภาษาของตนเอง และต้องเป็นบทเรียนที่ให้องค์ความรู้ใหม่แก่ผู้เรียน นอกจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว นอกจากนี้ควรคำนึงถึงความเต็มใจของผู้เรียนในการสื่อสาร อายุ และรูปแบบของการเรียน เพราะอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้คอเกณฑ์ข้อที่ 3 การมุ่งเน้นความหมาย หรือ meaning focus หมายถึงการดึงความสนใจของผู้เรียน ไปยังความหมายของภาษาที่เรียน เพื่อให้สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ ตัวอย่างกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการเรียนรู้ เช่น การให้ตัดสินใจ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล การมุ่งเน้นความหมาย ไม่ได้จำกัดเพียงกิจกรรมที่ต้องพูดโต้ตอบกันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกิจกรรมการอ่าน และการเขียนที่ให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเพื่อจุดประสงค์ในการสื่อความค่ะ เกณฑ์ข้อที่ 4 การใช้ภาษาในสถานการณ์จริง หรือ authenticity หมายถึง ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้ กับสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน การเลือกโปรแกรมและกิจกรรม call ควรคำนึงถึงการใช้ภาษานอกห้องเรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และตระหนักถึงความสำคัญของบทเรียน ต่อการนำไปประยุกต์ใช้จริง เกณฑ์ข้อที่ 5 การให้ผลทางบวก หรือ positive impact หมายถึง โปรแกรมและกิจกรรม call ต้องสร้างผลทางบวกทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียน เช่น ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากลยุทธ์ทางการเรียนภาษา หรือ language learning strategies และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติทางบวกต่อสิ่งที่เรียน รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์จริง เกณฑ์ข้อที่ 6 การสามารถนำไปใช้จริง หรือ practicality หมายถึง ความเป็นไปได้ในการนำโปรแกรมและกิจกรรมคอไปใช้ในชั้นเรียน การนำโปรแกรม Core ไปใช้ ต้องคำนึงถึงข้อจำกัด เช่น จำนวนคอมพิวเตอร์ จำนวนซอฟต์แวร์ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้สอนและผู้เรียน หรือแม้แต่ราคาซอฟต์แวร์ที่จะนำมาใช้ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ อย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้ตอนต้น นอกจากการประเมินคอทั่วไป ตามเกณฑ์ 6 ข้อนี้แล้ว ยังมีเกณฑ์การประเมินคอแบบอื่นๆอีก คราวหน้า เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ